สวัสดีครับ กลับพบกับพวกเรา iMac Dojo อีกแล้วนะครับ แล้ววันนี้ผมจะมาสอนท่าอาชิกุลุมานะครับครับท่าอาชิกุลุมาจะเป็นท่าที่เราใช้ส้นเท้าของเรานะครับ ไปจิกบริเวณหัวเข่าเขานะครับ เพื่อทำให้ผู้หลอดสู้ลมนะครับเสียการทรงตัว เดี๋ยวผมจะสอนให้ดูทีละสเต็ปนะครับ เริ่มจากการจับแล้วก็การวางขา ก่อนนะครับ การจับนะครับ เราจะเอามือข้างหนึ่งนะครับ จับไว้ที่บริเวณช่วงซอกไหล่เขานะครับ หรือว่าจะสามารถจับไว้ที่บริเวณข้างหลังคอเสื้อเขาก็ได้นะครับ ส่วนอีกมืออีกข้างนะครับ เราจะจับบริเวณระหว่างกึ่งกลางนะครับ จากข้อศอกกับข้อมือนะครับ ส่วน เท้าเรานะครับ เราจะวางระยะห่างประมาณช่วงหนึ่งนะครับ ไม่ชิดหรือว่าไม่ไกลเกินไปนะครับ แล้วก็สังเกตได้ก็คือพยายามให้นิ้วก้อยเรานะครับ ชี้ตรงกับนิ้วโป้งของคู่ต่อสู้เรานะครับเวลายืนก็จะยืนประมาณนี้นะครับสเต็ปนี้สเต็ปที่1นนะครับ เราจะก้าวขาวนเข้ามาก่อน พร้อมกับเปิดมือของผู้ต่อสู้ขึ้นนะครับ อย่างนี้นะครับ เป็นการดึงนะครับ เพื่อให้หุ่นเสียการทรงตัวนะครับ มาด้านหน้า สเต็ปที่ 2 นะครับเราจะก้าวแล้วก็เอาส้นเท้าเราไปจิกที่บริเวณหัวเข่าของผู้ต่อสู้นะครับโอเคครับ เดี๋ยวผมจะลองทุ่มให้ดูนะครับ สเต็ปสุดท้ายก็คือการทุ่มนะครับ เดี๋ยวผมจะสอนนะครับในเทคนิคส่วนตัวที่ผมใช้นะครับสำหรับท่าอาชีกุลุมานะครับ ส่วนตัวแล้วนะครับในประเทศไทยนะครับ เด็กนักกีฬายูโดส่วนใหญ่นะครับ จะเล่นด้านขวานะครับ กับบางที่ก็จะเล่นด้านซ้ายนะส่วนส่วนตัวผมจะเล่นด้านซ้ายครับ ซึ่ง เราจะจับชอบจับเจอชนชนฝั่งอย่างนี้นะครับ กับคู่ต่อสู้นะครับ ซึ่งเทคนิคของผมอะพอขามันอยู่ชนกันแบบนี้นะครับ ให้เราคว้ามืออีกฝั่งหนึ่งของคู่ต่อสู้ให้ได้นะครับ แล้วสไลด์ขา เราจะใช้การสไลด์ขาข้างหลังมาแทนข้างหน้านะครับ แล้วก็ใช้ขาข้างหน้าพุ่งเข้าไปจิกที่บริเวณหัวเข่าเขาอย่างนี้นะครับ แล้วเอาส้นเท้าเราลูดลงครับ เอาส้นเท้าของเรานะครับ ลูดตั้งแต่ช่วงหัวเข่าเขาตรงนี้นะครับตรงกระดูกครับ ลงมาจนถึงช่วงข้อเท้านะครับ อย่างนี้นะครับ ลูดจิกแล้วลูดลงครับแค่นี้เขาก็จะเสียการทรงตัวไปมากพอแล้วนะครับ ส่วนเรื่องมือนะครับ เทคนิคที่ผมใช้ ผมจะดึงมือของเขานะครับ มาให้ใกล้บริเวณเอวของผมนะครับ แล้วมือที่ผมที่จับบริเวณปกคอนะครับ ผมจะต่อยออกไปอย่างนี้นะครับ พร้อมกับขาจิกลงเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูนะครับลองทุ่มให้ดูเลย ก็จะประมาณนี้นะครับ